ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าระองพระบาท ข้าพุทธเจ้า ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อุดมขจินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 รูป และระดับปริญญาตรีจำนวน 13 รูป เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ อนุมัติให้ได้รับปริญญากิจิมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 ราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธร ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมหวังดานชัยวิจิตศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นิโคลัสฟิลิปจอ์นเดย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุรางเจียมจัญญา ศาสตราจารย์ ดรตันแพทย์จุนจิทากามิ ศาสตราจารย์ ดรแคทรีนโพเทมป้า รองศาสตราจารย์ ดรจิรายุ อิสรางกูลณยุทธยาชุติการฉัดรุ่ง บริหารสาธารณสุขวลีรัตพบคีรี โภชนาการสาธารณสุข พันตำรวจตรีหญิงคัตติยาอิวานวิชเพนมาสุข รับทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 รังสีมาพรโสพิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กล่าวนำบัณฑิตถวายคำปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณ ต่อหน้าพระพุทธ พระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้ มีความสุขความเจริญและความสำเร็จ สมประสงค์จงทั่วกัน